สามทุ่มสิบนาทีสามทุ่มโมสามทุ่มเพิ่งได้ย่างปลาโดคือมันเยอะมากอะเรื่องราวยังยังยังมียังมีตัวนี้สามกิโลโอ้ห้าสิบบาทอันนี้ที่ทาเกลืออย่างเดียวใช่ไหมทาเกลืออย่างเดียวครับกินได้นะหมักเกลือได้ฮะยี่สิบเอ็ดนาฬิกายี่สิบนาทีนะครับ เห็นไหมประจันทร์กับเงาน้ำอ่าพระจันทร์ยังมีคู่เฮ้ยอย่าพูดเรื่องนี้เลยดีกว่าผมว่าเอออพอพอ จริง ๆ ก็อยากจะพูดอะไรแต่มึงแม่งเดี๋ยวพูดแล้วแม่งน้ำตาไหลถ้าอยู่ถูกที่เห็นไหมพระจันทร์มันมีคู่ไงเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบเก้าขึ้นเรื่อยๆแปดสิบใช่ มันประมาณเก้าสิบ้าดีถ้าเราจะดิฟก็ก็บอกว่าไล่ก๊าซ ไอ้ร้านชายมาจากทะเลได้อะไรมามั่ง อ๋อ อันนี้ไปทำยังไงอ่ะ พี่นันปลาสดๆ นี่อร่อยนะผมว่า ลองสักตัวไหม ฐานไฟเราพอไหมพี่อีทีแรกก็มี FC มา ให้ปลาวิ่งวิ่งเรือเข้ามานะไป งั้นขอบคุณมาก ได้ละปลาสองตัว น้องนิมจ๋าไปละทำไรอ่ะฮะทำอะไรยอดอะไรอ่ะพี่ยอดเรียบเทียบง่ายจริงยอดเรียบ เรียบจริงๆ กินเรียบ กินเรียบเอาไปกินข้าวแล้วเหรอ กินข้าวแล้วกินข้าวแล้วเอาเลย เอาเลยเอาเลยเอาพี่กินเลยพี่กินเลยสดเลยหลานเอามาให้เมื่อกี้วิ่งเรือเข้ามา 22นาฬิกา49นาทีพี่หนันเขาก็เริ่มจะกินข้าวเพราะว่าแกจะมีภารกิจไปอีกเท่าไหร่นะเที่ยงคืนเดี๋ยวนะกินเสร็จไปเลยเหรอไปเลย ไปเลยไปลงอวนปุ๊บ แล้วก็กลับเข้ามานอนที่ที่ที่แคมป์ แล้วก็เสร็จแล้วตีสามลุกไปเก็บ ลุกไปเก็บ จริงๆ วันนี้ พี่ หนันก็บอกว่าเขาอ่ะ ตั้งใจแล้วว่า จะหยุดจะหยุดลง อวน ปลาที่เขาได้เนี่ย ท้องถิ่นก็เรียกว่าปลาโคบใช่ไหมฮะเมื่อวานได้กิโล ยี่สิบวันซืนนะวันซืนได้กิโล ก็ยี่สิบวันละยี่สิบโล ทุก วัน เลยเหรอ ไม่สี่วันนะสี่วันโลสี่วัน สี่วันวันละยี่สิบโลสี่วัน ใช่ เยอะไหมอ่ะยี่สิบโลนะ้นอเยอะเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ารอดูดิพี่เข้าประมาณตีเท่าไหร่ตีห้าแวะปากคลองกันนะใช่คอยดูกันว่า พี่สนั่นเขาจะไปลงอวน แล้วก็จับปากคบปาาโกปากโคปากโคบปากโคบเออได้มาเท่าไหร่วิ่งเรือออกไปแล้ว แล้วเหรอแล้วล่ำกับอะไรอ่ะหญ้าเหรอ ไม่หลุดนะยี่สิบสี่นาฬิกาอ่ายี่สิบเก้านาทีครับทุกคนเที่ยงคืนเนี่ยเนี่ยเพิ่งเข้ามาจากตะลิง เอ้ไม่ใช่จากในเล ในเล หว่างกัดแกบอกว่ากล้องเท่าไหร่นะ กล้องกำเนิดมาร้อยกว่าปี ร้อยแปดสิบปี ที่มาที่ไปเป็นยังไงอ่ะพี่ กล้องกำเนิดในปี 1841นะถ้าคิดปัจจุบันก็ 180 ปี ปัจจุบันณใช่ตอนนี้นะ ใช่ 180 ปี แต่ว่ารูปเนี้ยที่เขาแชร์กันน่ะก็จะเป็นรูปนี้ เขาจะบอกว่า 300 ปี อันนี้เราจะไม่พูดถึงนะ เออเพดไหน เออช่างก็เออ เออเขาแชร์กัน 300 ปีเืาแล้ว่าเออใครก็ให้กดสาธุกันเล้อยมันไม่น่าจะถึงนะ เพราะกล้องมาร้อยกว่าปีเอง ก็เป็นข้อมูลให้กับผู้ที่เสพข่าวโซเชียลนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็หาข้อมูลกันด้วยนะครับผมสมัยวิทยาสมัยนั้นมันยังยังมันยังไม่มีอะกล้อง คืนนี้ผมจะนอนในรถ พี่จะหนันนอนในเต็นท์ตีสี่ห้าสิบโยเช้านี่ยังน้อยอยู่นะ นี่ตอนนี้เขาเอาไปทำยังไงอะพี่ ทำเป็นปลาแห้งส่งไปอยุธยาอ๋อเหรอใครรับมอยู่มีเจ้าเจ้าประจำส่งไปอยุธยาทำเป็นปลาแห้ง อันนี้เป็นปลาไซส์ที่ใหญ่สุดแล้วคือปลาโต ก็คืออันนี้ตาข่ายนี่เป็นเป็นเป็นเป็นสำหรับปลาโคบอืมกี่เส้นอ่ะ เอ่อมันสี่เซนครึ่งสี่เซนครึ่งก็จะได้ปลาไซส์ใหญ่ ถ้าเป็นไซส์เล็กนี่ก็จะหลุด ก็คือปลาโตเต็มที่ที่ได้มา นี่ก็คือปลาขนาดโตเต็มที่ อดเลยมันตันในะมัน มัน อ้าไม่ได้เปิดฝาปิดฝาไว้เมื่อคืน ได้กาแฟดิบเอาไว้ยังไม่ได้กินเลย เสียดายพระอาทิตย์นะครับทุกคนจริงๆอ่ะอยากจะ นี่ พระจันทร์อยู่นี่พระอาทิตย์อยู่นี่ อยากให้เห็นร้อยอสุกไหมอสุกทำหน้ามัน ๆอะกินเยอะจันหน่อย นู่นนู่นจันอยู่นู่น เอ้ยจันหายจันหายเสน่ห์ของไข่ปิ้งคืออะไรรู้ไหมไอ้กระตัง กระตังแล้วมันก็จะหอม มันจะแตกต่างจากไข่ต้ม้ปิ้งไข่เนี่ยต้องปิ้งให้เป็นอย่างเงี้ย พี่อยากไปดูรถผมไหมเมื่อวานที่เรามา จริงๆอะมันมองอืมมันต้องล้างก่อนอะถึงจะมองเห็นนะ แต่ว่าเจอแบบ โอ้โห ครูดมาแบบ โอ้โห เนี่ย โอ้โหพี่เอ้ยโอ้โห เป็นทางเลยอ่ะไม่มีหน้าก็มีรถผมรถจอดแล้วแล้วผมนอนไหนอ่ะทางทางที่แบบ ผมชาร์จครึ่งวันแล้วแล้วผมเพิ่งมาเติมน้ำกันเมื่อตอนเย็นประมาณชั่วโมงหนึ่งผมชาร์จที่ 12 โวลต์แล้ว เพิ่มจาก 5 แอมป์เป็น 6 แอมป์อีกนั่นไง เฮ้ยฝนตก เฮ้ย เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย